ามองไม่ได้ก็ดูดิคุณเจเขาล็อกทางนี้ก็ล็อกมองไม่ได้ เออใช่ข้างนี้ก็กุญแจเออบอกกูเดี๋ยวถามแปลกแล้ว

음. ลองโฟมที่ยังไม่โดนตัดไม่รู้ว่าจะไปหลัง

ไม่เห็นเดี๋ยวมันเยอะที่ไหนได้แล้วที่ผู้ขายแค่แถวเดียวเองเนี่ยสตาร์ทได้ ช anel นี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับ คุณควรที่จะกด subscribe ไว้นะครับ และควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ